สำหรับประโยค在我们等的时候您能帮我们叫一辆แปลว่าในระหว่างที่พวกเรารอ คุณช่วยเรียกรถแท็กซี่สำหรับไปส่งพวกเราที่สนามบินได้ไหมคำว่า在แปลว่าในขณะที่คำว่า我们แปลว่าพวกเราคำว่า等แปลว่ารอคำว่า的แปลว่าของคำว่า时候 แปลว่าเวลาคำว่าหีแปลว่าคุณหรือท่านคำว่าหนังแปลว่าสามารถคำว่าป้องแปลว่าช่วยเหลือคำว่า我们แปลว่าพวกเราคำว่าเจียแปลว่าเรียกคำว่า一辆งแปลว่าหนึ่งคันซึ่งเป็นลักษณะนามสำหรับใช้กับรถยนต์คำว่าชู车จูเชอ แปลว่าแท็กซี่ มาจากคำกริยา ชูจูแปลว่าให้เช่าหรืออกเช่า และคำว่าเชอแปลว่ารถ รวมกันหมายถึงรถแท็กซี่คำว่าส่ง แปลว่าส่งคำว่า我们แปลว่าพวกเราคำว่า去แปลว่าไปคำว่า机场แปลว่าสนามบินคำว่ามาแปลว่าไหม สำหรับประโยค当然你们可以现在大堂等一会出租车大概十分钟之后来接你们แปลว่า โอเคค่ะ คุณลูกค้านั่งคอยที่ล็อบบี้ได้เลยค่ะ แท็กซี่จะมารับภายในเวลาประมาณ10นาทีค่ะ คำว่า当然แปลว่าแน่นอน ในภาษาอาจจะแปลด้วยคำว่าได้ค่ะ คำว่า你们แปลว่าพวกคุณหรือพวกท่าน คำว่า可以แปลว่าได้ คำว่า现在แปลว่าเดี๋ยวนี้ คำว่า大堂แปลว่าห้องโถง มาจากภาษาจีนว่าใหญ่และผสมกับคำว่าห้อง คำว่า等แปลว่ารอ คำว่า一会แปลว่าสักครู่หนึ่งสำหรับประโยค出租车大概十分钟之后来接你们 ซึ่งแปลว่าแท็กซี่จะมารับภายในเวลาประมาณ 10 นาทีงั้นคำว่า ชูจูเชอแปลว่ารถแท็กซี่คำว่าตาไก่แปลว่าประมาณคำว่า เลขสิบ ภาษาจีนอ่านออกเสียงว่าชิคำว่าเฟินจง แปลว่านาทีคำว่าจื้อโขแปลว่าหลังจากนั้นคำว่า ไหล แปลว่ามา คำว่าเจียแปลว่ารับ คำว่านิมันแปลว่าพวกคุณหรือพวกท่าน